วัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีเอาขัดนะขัดตั้งยกสแตนลงนะครับ นี่ครับแรกก็เอามือจับตรงนี้นะครับปุ๊บตรงนี้ครับปุ๊บเห็นไหมครับ ง่ายง่ายครับออกง่ายมากครับ จากนั้นก็เปิดประตูรอไว้ก่อนนะครับ เปิดประตู รอ ตัวรอใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็ถอยรถถอยรถนะครับ แต่เนื่องจากที่แคบเราก็ต้องใช้วิธีหมุนครับ หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนนี่นะครับ นี่เลย หมุนนะครับแล้วก็ ใส่รถออกไปหน้าบ้านนะครับ จากนั้นก็ตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็ปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก็มีเกียร์เอ็นเกียร์ว่างเราก็ใส่เกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็บิดคันเร่งได้เลยครับปึ๊บนี่นะครับ จากนั้น ข้างหน้าเรามีพระเจ้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็กล้วยทอดครับ พระเจ้ากับกล้วยทอดอยู่ข้างหน้าบ้านเราเลยนะครับปึ๊บกดเกียร์ว่างก่อนนะครับ ก็เอาขาตั้งลงเพื่อจะเพื่อจะปิดประตูบ้านครับเนี่ยครับหน้าบ้านเราก็ดูให้ดีว่าเรามีรถผ่านมาหรือเปล่านี่นะครับปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านปิดให้เรียบร้อยนะครับ ตอนจอดนั้นเป็นเกียร์เอ็นอยู่นะครับ เราเอาขาตั้งขึ้น แล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็บิดคันเร่งอย่างเดียวเลยนะครับเกียร์ดีทีมันก็ดีตรงนี้ครับปึ๊บนะครับ จากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับ ซ้ายก็จะเข้าที่ทำงานแล้วครับเราก็ดูรถออกนิดหนึ่งเพราะเราสวนทางมาเหตุที่สวนทางก็เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เองนะครับทางจะดรถง่ายๆนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับ นี่ก็เป็นวิธีเร็วที่สุด ที่มาถึงที่ทำงานนะครับปึ๊บนะครับถึงแล้ว นี่นะครับ ตรงนั้นก็ธนาคาร ยพาณิชย์นะครับตัวนี้ก็รถรถล้างนะครับ คือรถเขาไม่เอาแล้วนะครับ นี่ครับจอดเรียงรายอยู่เนี่ยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ แล้วคอยพบกันใหม่นะครับ